อายุของสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร อายุของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ มีดังนี้ค่ะ อายุของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ มีอายุ 20 ปี นับจากวันที่ยื่นขอสิทธิบัตร อายุของสิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ มีอายุ 10 ปี นับจากวันที่ยื่นขอรับสิทธิบัตร อายุของสิทธิบัตร การประดิษฐ์ มีอายุ 6 ปี นับจากวันที่ยื่นขออนุสิทธิบัตรสามารถต่ออายุได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ปี รวมเป็น 10 ปี